คืนนี้ทาง Apple จะเปิดให้สั่งซื้อ iPhone 12 ล่วงหน้านะครับ มาดูกันว่าแต่ละร้านนั้นจะเปิดให้กดสั่งตอนไหน และเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับ มาชมครับผม สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ คลิปที่แล้วผมได้บอกไว้แล้วว่า ถ้าจะซื้อ iPhone 12 นั้น จะซื้อที่ไหนดี เลือกซื้อแต่ละร้านนั้นมีข้อดีข้อเสีย และมีความแตกต่างกันอย่างไร ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับ ตามไปดูที่คลิปที่ผมได้ทำเอาไว้แล้วนะครับ กดตามลิงก์ที่อยู่ด้านบนนะ เพื่อเข้าไปดูคลิปนั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ มาอัปเดตให้ได้ฟังกันว่าค่ำคืนของคืนวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้นะครับ ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน 1 นาทีเป็นต้นไปนะครับ ทาง Apple เปิดให้ทำการสั่งซื้อ iPhone ล่วงหน้าแล้วนะครับผม ทั้งทางฝั่ง Apple ทางฝั่งตัวแทนเครือข่ายทางฝั่งของ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับทุกที่ครับเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมกันนะครับตั้งแต่เที่ยงคืน 1 นาทีเป็นต้นไปครับจะมีเฉพาะ 1 ที่เท่านั้นครับที่จะเปิดให้สั่งซื้อตอนเช้า นั่นก็คือจากฝั่งของ d t แทนะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมมาอธิบายในฝั่งของ Apple Store กันแล้วกันทำได้ 2 ช่องทางนะครับคือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ apple.com/th และช่องทางที่ 2 คือผ่านแอปพลิเคชัน Apple Store เข้าไปในนั้นเราก็สามารถเลือกซื้อของได้เช่นเดียวกันนะครับแนะนำว่าใครอยากจะซื้อไปดาวน์โหลดเลย แล้วก็ไปใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลในการจัดส่งแล้วก็ข้อมูลของบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ต้องการที่จะชำระนะครับผมทางฝั่ง Apple Store นั้น พอเรากดซื้อแล้วใช่ไหมครับ เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับที่หน้าร้าน ได้แก่ Apple Central World แล้วก็ Apple Icon สยามนะครับเลือกเอาว่า 2สาขานี้เราจะไปเลือกรับที่ไหน บอกให้ฟังอย่างนี้ครับในปีที่แล้วเนี่ย การที่จะเลือกสาขาได้นั้นต้องรอถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับถึงจะมีเมนูให้เลือกสาขา ดังนั้นในปีนี้ตอนสั่งซื้อ iPhone 12 ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาช้าหรือว่ามาตั้งแต่เที่ยงคืนงนาทีเลยนะครับหรือถ้าหากใครไม่สะดวกไปรับที่หน้าร้าน ก็สามารถให้ทาง Apple นั้นส่งมาที่บ้านของเราก็ได้นะครับสั่งซื้อวันที่ 20 ก็รอรับเครื่องเลยครับถ้าใครสั่งเร็วนะครับ ก็มีโอกาสที่จะได้เครื่องเร็วนะครับ ผมเคยสั่งซื้ออย่างเช่นพวก iPad เนี่ยในเปิดการเปิดขายวันแรก ๆ ก็ได้รับเครื่องก่อนที่จะวางหน้าร้านสักประมาณ1วันนะเรานั้น 1-2 วันเรานี้ครับก็ติต่างเอาว่าถ้าสมมุติว่าเราสั่งซื้อวันที่ 20 ก็มีความเป็นไปได้ว่าสัก 26นะครับ25 26 เราก็อาจจะเริ่มได้รับเครื่องแล้ว แต่ถ้าใครกดช้าก็จะเลื่อนระยะเวลาออกไปนะครับการชำระเงินเป็นอย่างไร ต้องบอกว่าการซื้อผ่านทาง Apple โดยตรงนั้น ต้องจ่ายเต็มนะครับ อย่างเช่น iPhone 12 Pro Max ความจุ 128 GB 39,900 บาท เราต้องมีวงเงินในบัตรให้เพียงพอเท่านี้ ส่วนใครที่ใช้บัตรเครดิต และต้องการที่จะผ่อนนั้น มันจะมีเมนูตอนที่เราทำการจ่าย จะให้เลือกว่าจะผ่อนกี่เดือน จะผ่อน 3 เดือนหรือว่า 10 เดือน อันนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของบัตรนะครับ เราไปเลือกเอาขั้นตอนนั้น ส่วนถ้าใครใช้บัตรเดบิตรูดเต็มอย่างเดียว ถ้าใครไม่มีบัตรทั้งเครดิตและเดบิต จะซื้อได้ไหม ก็ต้องตอบว่าได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราสามารถจ่ายผ่านช่องทางของเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้นะครับเลือกเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็พิมพ์ใบไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรืออยากจะโอนเงินผ่านทางธนาคารก็ได้เช่นกัน เลือกเมนูการโอนเงิน และเราไปที่หน้า ATM ก็ได้ หรือไปที่ธนาคารก็ได้ แต่จะมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นคือ เลือกเป็นการโอนเงิน แต่เราสามารถใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในการสแกนใบจ่ายเงินเพื่อที่จะชำระก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือในฝั่งของการซื้อผ่านทาง Apple โดยตรงนะครับต่อมาครับในฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายอย่างที่บอกครับว่า t o m o v e Edge แล้วก็ AS ยืนยันครับว่าจะเปิดให้สั่งซื้อ ในคืนนี้นะครับเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไป ส่วน d t แทจะมาช้าสุดนะครับไปเป็นเช้าของวันที่ 20นะครับสำหรับการเลือกซื้อของเครือข่ายนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของโปรโมชั่น ว่าแต่ละที่นั้นให้โปรโมชั่นยังไงมาบ้างนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เป็นยังไง ก็ลองเปรียบเทียบกันดู ถ้าใครใช้เครือข่ายไหนอยู่ ก็ลองเช็คดูเครือข่ายเก่าของเราดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าใครต้องการที่จะย้ายค่ายโปรโมชั่นการย้ายค่ายนั้นเป็นอย่างไรนะครับการย้ายค่ายเบอร์เดิมส่วนใหญ่นะครับเครือข่ายจะให้สิทธิพิเศษมากกว่าอย่างเช่นส่ว ส่วนลดอาจจะเพิ่มเติมมากกว่าประมาณนั้นยังไงก็ลองเอาไปเช็คดู การสั่งซื้อล่วงหน้ากับทางเครือข่ายก็จะมีการจ่ายมาจำด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องเตรียมบัตรทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิตเอาไว้ด้วยนะครับในการที่จะชาร์จเงิน เพื่อที่จะนำไปจอง เรายังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนว่าทางเครือข่ายจะเก็บค่ามาจำเท่าไหร่ อาจจะเป็น 3,000 ก็ได้ 5,000 ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดู ส่วนการจองกับบางค่ายนะครับผมเคยเจอในสมัยจองกับเครื่องของทางฝั่ง AS ต้องมีการรับ OTP สำหรับลูกค้าด้วยนะครับดังนั้นต้องเช็คให้ดีๆนะครับ เตรียมมือถือให้พร้อม ต่อมาเป็นฝั่งของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Apple นะครับทุกที่ครับเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมกันเที่ยงคืน 1 นาทีนะครับ ทางฝั่งของ Studio 7 และ Banana เองนะครับก็เปิดให้พรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปทำการจองได้เลย น่าจะมีค่าจองราวๆสักประมาณ 2,000 บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้ พรุ่งนี้เช้าเราก็ไปที่หน้าร้าน แล้วก็ไปจองผ่านทางหน้าร้านได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน iStudio เจ้าอื่นๆนะครับก็เปิดเช่นเดียวกัน ยังไงเราก็ตลองไปตามดูข้อมูลของแต่ละเจ้า แนะนำครับว่าสำหรับการเลือกซื้อกับตัวแทนที่เป็นทางการนั้น ให้ไปดูว่าโปรโมชั่นของแต่ละที่นั้นแถมอะไรมาให้บ้าง มีโปรโมชั่นดีขนาดไหน เราก็ไปชั่งน้ำหนักเอานะครับแต่อย่าลืมครับถ้าใครจะพรีออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้าออนไลน์ตอนนี้ อย่าลืมครับต้องมีบัตรเครดิตบัตรเดบิตเพื่อที่จะจ่ายค่ามาจำด้วยนะครับ เอาเป็นว่าในคลิปนี้ครับมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับว่าแต่ละเจ้านั้นเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่ตอนไหนนะครับและเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ส่วนในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่า iPhone 12 ทั้ง 4 รุ่นนั้น ตั้งแต่ iPhone 12 mini 12 ธรรมดา 12 Pro 12 Pro Max ทั้ง 4 รุ่นตรงนี้เราควรจะเลือกรุ่นไหนดีให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับติดตามชมในคลิปหน้านะครับถ้าไม่อยากพลาดให้กด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเอาไว้นะครับมีคลิปใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ จะได้ไม่พลาดอัปเดตนี้ ผมต้อนมดขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผม